ำหรับการเรียนคำศัพท์ภาษาฝรั่งเศสในชุดต่อไปให้ลบข้อมูลภาษาไทยในตอนที่แล้วทิ้งทั้งหมดก่อนนะคะ จากนั้นให้พิมพ์ ชาติ ก็จะได้ผลลัพธ์เป็นภาษาฝรั่งเศสว่า une nation ซึ่งแปลว่าชาติชาติหนึ่ง ให้ผู้เรียนจำเอาไว้ได้เลยค่ะว่าคำนามในภาษาฝรั่งเศสทุกคำที่ลงท้ายด้วย t i o n หรือ s i o n จะมีเพศเป็นเพศหญิงทั้งหมด ในลำดับต่อไปที่เว้นว่างหนึ่งคอและพิมพ์คำว่ามกราคม จะได้ผลลัพธ์ว่า1 janvier แปลว่าเดือนมกราคมเดือนหนึ่งให้พิมพ์ชื่อเดือนต่อต่อไปโดยเว้นว่างระหว่างคำหนึ่งคอให้สังเกตว่าจะใช้คำนำหน้านามไม่ชี้เฉพาะเจาะจงตัวเดียวกันคืออก็สามารถท่องจำได้ว่าชื่อเดือนทุกเดือนในภาษาฝรั่งเศสจะเป็นเพศชายทั้งหมด ในลำดับต่อไปให้เว้นว่างหนึ่งคอและพิมพ์คำว่าฤดูร้อน จะได้ผลลัพธ์ว่าอนิติแปลว่าฤดูร้อนฤดูหนึ่งเมื่อเว้นหนึ่งคอและพิมพ์ชื่อฤดูที่เหลือคือ ฤดูใบไม้ร่วง ผลก็คืออ n น u t o เมื่อพิมพ์คำว่า ฤดูหนาว ผลลัพธ์ก็คืออ n h i v ร r และชื่อฤดูใบไม้ผลิก็จะได้ผลลัพธ์ว่าอาพรัตต e m จากผลการแปลที่ได้จะเห็นได้ว่าชื่อฤดูทั้ง4ฤดูในภาษาฝรั่งเศสจะเป็นเพศชายทั้งหมดเช่นเดียวกัน ยกเว้นฤดูฝนที่มีเพศเป็นเพศหญิง เนื่องจากเป็นคำประสม เมื่อเว้นข้อหนึ่งข้อแล้วให้พิมพ์คำว่า ฤดูฝน จะได้ผลลัพธ์ว่า une saison des pluies ซึ่งสร้างขึ้นมาจากคำสามคำคือคำว่า saison แปลว่าฤดูและเป็นเพศหญิงคำว่า des เป็นคำที่ใช้แทรกเมื่อสร้างคำผสมระหว่างคำหลัก ในที่นี้คือคำว่า saison และคำขยายคือ ซึ่งเป็นคำนามเพศหญิงพหูพจน์ ให้สังเกตว่าคำผสมในภาษาฝรั่งเศสในลักษณะนี้ จะใช้เพศของคำหลักเป็นตัวตัดสินว่าคำผสมแบบนี้มีเพศเป็นเพศอะไร สำหรับคำศัพท์ต่อไปจะเป็นเรื่องเกี่ยวผลไม้ไทย ในบทเรียนนี้จะอธิบายเรื่องการทำนำหน้านามอีกชุดหนึ่งของภาษาฝรั่งเศส มีชื่อเรียกว่า article partitif เนื่องจากได้จัดเตรียมรูปภาพประกอบการแปลคำศัพท์ผลไม้เพื่อแสดงให้เห็นว่า หากใช้คำนำหน้านามไม่ชี้เฉพาะเจาะจงแล้วจะได้ภาพแบบใด และหากภาษาฝรั่งเศสใช้คำนำหน้านามประเภท article partitif แล้วภาพที่ได้จะเป็นแบบใด เริ่มคำแรกโดยพิมพ์คำว่าทุเรียนจะได้ผลลัพธ์ว่า du durian โดยภาพที่แสดงให้เห็นจะเป็นเนื้อทุเรียน ภาษาฝรั่งเศสกำหนดให้ใช้ du เป็นคำนำหน้านำสำหรับคำนำเพศชาย เอกพจน์ ผู้พัฒนาโปรแกรมกำหนดให้คำว่าทุเรียนในภาษาไทยใช้ภาพของเนื้อทุเรียนเพื่อให้คนไทย เข้าใจว่าเมื่อสั่งทุเรียนในร้านอาหารสิ่งที่จะได้รับคือเนื้อทุเรียน ไม่ใช่ทุเรียนเป็นลูก ๆ หากต้องการทุเรียนเป็นลูกๆ ให้พิมพ์เป็นภาษาไทยว่า ลูกทุเรียน โดยต้องเว้นช่องว่างสองคอพื่อให้โปรแกรมสามารถแสดงผลภาพของคำทั้งสองคำได้ จะเห็นได้ว่าผลลัพธ์ที่ได้คือ du durian un durian ผู้เรียนจึงควรเข้าใจหลักการข้อนี้เพื่อให้สามารถนำไปใช้กับผลไม้ประเภทต่างๆ ที่มีลักษณะเป็นลูกและเวลาเรากินผลไม้ชนิดนี้เราจะกินเฉพาะเนื้อของมัน ซึ่งเราจะกินเพียงบางส่วนในลำดับต่อไปให้พิมพ์คำว่า แตงโมโดยเว้นช่องว่างระหว่างคำสองคอจะได้ผลลัพธ์เป็น de la pastèque ใช้คำนำหน้านาม de la เนื่องจากคำว่า pastèque เป็นคำนามเพศหญิงเอกพจน์ หลังจากเว้นคอสองคอและพิมพ์คำว่า ลูกแตงโม จะได้ผลลัพธ์เป็น une pastèque จะได้รูปเป็นลูกแตงโมทั้งลูกที่ยังไม่มีการปอกเปลือกใด ๆ ในหลักการเดียวกันเมื่อเว้นคอสองคอและพิมพ์คำว่าสับปะรด จะได้ผลลัพธ์เป็น de l'ananas จะได้รูปเป็นสับปะรดที่ปอกเปลือกแล้วและหั่นเป็นชิ้นแล้ว de l apostrophe เป็นคำนำหน้านาม article partitif ใช้กับคำนามเพศชายหรือเพศหญิงเอกพจน์ที่อักษรตัวแรกขึ้นต้นด้วยสระ ในหลักการเดียวกันเมื่อเว้นคอสองคอและพิมพ์คำว่า ลูกสับปะรด จะได้ผลลัพธ์เป็น un ananas จะได้รูปเป็นลูกสับปะรดที่ยังไม่มีการปอกเปลือกใด ๆ การเรียนรู้ว่าทำไมจึงต้องใช้คำนำหน้านาม article partitif หรือ article indéfini จะทำให้สื่อความหมายได้อย่างถูกต้อง ยกตัวอย่างเช่น หากเป็นสถานการณ์ในร้านอาหารเมื่อพนักงานบริการถามว่า Que désirez-vous comme fruit ซึ่งแปลว่าคุณต้องการผลไม้อะไร ในกรณีนี้เราควรตอบว่า De la pastèque ซึ่งหมายถึงผลไม้แตงโมที่มีการปอกเปลือกและหั่นเป็นชิ้นแล้ว ไม่ใช่แตงโมเป็นลูก แต่เมื่อเป็นสถานการณ์ในการจำหน่ายผลไม้ เมื่อพนักงานบริการถามว่า Que désirez-vous comme fruit ซึ่งแปลว่าคุณต้องการผลไม้อะไร ในกรณีนี้เราควรตอบว่า Une pastèque ซึ่งหมายถึงผลไม้แตงโมเป็นลูก ยังไม่มีการปอกเปลือก ในสถานการณ์จำหน่ายผลไม้เช่นเดียวกันนี้ เมื่อพนักงานบริการถามว่า Que désirez-vous comme fruit ซึ่งแปลว่าคุณต้องการผลไม้อะไร ในกรณีนี้เราควรบอกว่าทุเรียนหนึ่งลูก เพื่อให้เข้าใจว่าไม่ได้ต้องการซื้อเป็นเนื้อทุเรียน ก็จะได้ผลการแปลว่า un durian ซึ่งหมายถึงทุเรียนเป็นลูก ในการซื้อทุเรียนจริง ๆนั้น คนขายก็ถามว่าต้องการให้ปอกเปลือกหรือไม่ หากมีการปอกเปลือกทิ้งผลลัพธ์ที่ได้ก็จะเป็น du durian ไปในทันที หากมีคนถามว่า Qu'est-ce que vous avez acheté ซึ่งแปลว่าคุณซื้ออะไรมา ถ้าเราซื้อทุเรียนมาเป็นลูกเราก็จะตอบว่า Un durian แต่ถ้าเราซื้อทุเรียนที่ปอกเปลือกแล้ว เหลือแต่เนื้อทุเรียน เราก็จะตอบเป็นภาษาฝรั่งเศสว่า Du durian